la have that มเราหายเียงดัแกดิลกกงดังิ่งฟังิ่งฟังรดิวชิงชักตักกรองเมื่อใจพิงร้องมาเยือจวนโอ้ยากมาพบเป็นหน้าหนุ่มวันอยากมาพบเป็นหน้าน้่งวันมาสวนเสียเลย ถึงเทศกาลงานทำบุญที่บ้านของเราเธอถึงกองยาเอาสนุกเกี่ยวกราวหนักหนาแต่เข้าพรรษาจะถึงเวลาาบทกิน เอาได้เวลามาทอดกระถินได้เวลามาทอดกระถินก็ลืมได้ยินอีกคราว พอมีสงกรานต์ยิ่งละเอียดทุกปีไม่ขาดเลยนะแต่งานบ้นไอ้มีคนบนไฟทุกคราวเจอกันถึงเรียวกราวเจอกันถึงเรียวกราวก็ต้อง ดูสิงโตเขาก็โชว์ปันไปโอป่าจะหนีไม่สหาวอยลาลาป่าจะหนีไม่สาวอยจะเห็นจะไหนไม่เห็นมาวันมารวมกบวนลูกทุกกองอย่าเอาปะแป้งนักเอามารับกระสาวชู้ขากันตัวสิงโตเอาก็โชว์ผ่านไปโอป่าจะนี้ไม่สหามไว้ ชะนี้มิดซ้ำไว้จะเห็นทางไหนแม่ đá vào vô nữa không Chậm. Mẹ, cái giặc được ơi. โฮบาลาดโฮบาลาดโฮบาลาดยังไงอ้าวเปลี่ยนบอกกลัวเขาเลยเนาะ